Bonjour madame. Bonjour. Où est le bureau des détaxes, s'il vous plaît Vous continuez tout droit, et tournez à gauche. Le bureau est à 150 mètres. Merci, madame. และสอบถามเจ้าหน้าที่สนามบินว่าที่คืนภาษีมูลค่าเพิ่มอยู่ที่ไหน เจ้าหน้าที่สนามบินบอกว่าให้เดินตรงไปและเลี้ยวซ้าย ที่คืนภาษีมูลค่าเพิ่มจะอยู่ห่าง 150 เมตร นักท่องเที่ยวกล่าวขอบคุณ ประโยคบงชูมาดาม แปลว่าสวัสดีค่ะเมื่อผู้พูดเป็นผู้หญิง และสวัสดีครับ เมื่อผู้พูดเป็นผู้ชาย Où est le bureau de détax s'il vous plaît แปลว่าสำนักงานคืนภาษีมูลค่าเพิ่มอยู่ที่ไหนการุณาชี้ทางด้วยค่ะคำว่าอูในที่นี้ เป็นคำวิเศษคำถาม แปลว่า ที่ไหนคำว่าเอเป็นรูปกระจายการปัจจุบันของกริยารูปเดิม คือ être ในที่นี้แปลว่าอยู่ คำว่าเลอเป็นคำนำหน้านามชี้เฉพาะเจาะจง ใช้นำหน้าคำนามเพศชายเอกพจน์โดยเฉพาะ ในที่นี้คือคำว่าบิโรซึ่งเป็นคำนามเพศชายเอกพจน์ แปลว่าที่ทำงานสำนักงานคำว่าเดอในที่นี้เป็นคำบุพบทใช้ขั้นระหว่างคำนามหลัก และคำนามขยายคำนามหลักในที่นี้คือคำว่าบิโรคำนามขยายหรือที่เรียกว่ากงปลีมองเดนงคือคำว่าเด t ั x ซึ่งเป็นคำนามเพศหญิง เอกพจน์ แปลว่าการไม่เก็บภาษีการยกเว้นภาษี การคืนภาษี หรือการลดหย่อนภาษี สำนวนซิกูเปลแปลว่าการุณา ให้สังเกตว่าภาษาฝรั่งเศสนิยมใช้สำนวนซิงคูเปลบ่อยครั้งมาก ทั้งนี้เป็นเพราะว่าเป็นการร้องขอที่สุภาพ และผู้ถูกร้องขอให้ทำอะไรมักจะไม่ปฏิเสธ ชาวฝรั่งเศสขึ้นชื่อว่าไม่ค่อยมีมารยาทเวลานักท่องเที่ยวไปสอบถามข้อมูล โดยพูดเป็นภาษาอังกฤษ เทคนิคง่ายๆ ก็คือให้นักท่องเที่ยวไทยพูดคำว่าบงจูซึ่งแปลว่า สวัสดีเสียก่อนจากนั้นจึงพูดคำว่าซินคูเปลแล้วจึงค่อยตามด้วยคำถามเป็นภาษาอังกฤษ คนฝรั่งเศสก็จะรู้สึกว่าถูกคุกคามน้อยลงประโยค Vous continuez tout droit et tournez à gauche. Le bureau est à 150 mètres. แปลว่า คุณเดินตรงต่อไป และเลี้ยวซ้ายสำนักงานที่คืนภาษีจะอยู่ห่างออกไป 150 เมตรคำว่า continue เป็นรูปปัจจัยของกริยารูปเต็มคือ continue แปลว่า ต่อไป ในภาษาไทยคำว่าต่อไปจะใช้ต่อท้ายกริยาในขณะที่ภาษาฝรั่งเศสนำมาใช้เป็นกริยาหลัก ซึ่งแปลว่าต่อไป Vous continuez tout droit et tournez à gauche. Le bureau est à 150 mètres. ในตัวอย่างนี้คำว่า continue จึงต้องอาศัยกิจกรรมที่มีการกระทำก่อนหน้านี้ เช่น ถ้ามีการเดินกันอยู่ก็จะหมายถึงเดินต่อไป ถ้ากำลังแข่งขันกีฬากันอยู่ ก็จะหมายถึงแข่งกีฬาต่อไปคำว่าตู้ตัวเป็นกลุ่มคำพิเศษแปลว่า ตรงไปคำว่า A เป็นคำเชื่อมความหรือประโยค แปลว่าและ คำว่าตุกเนเป็นรูปกระจายเป็นการปัจจุบันของกริยาตุกเนแปลว่า เลี้ยว หมุนคำว่าอากชแปลว่า ทางซ้ายมือคำว่าบิโฮเป็นคำนามเพศชาย เอกพจน์ ในที่นี้จึงใช้คำนำหน้านาม ที่เฉพาะเจาะจงว่าเลยคำว่าเอเป็นรูปกริยากระจายของกริยารูปเดิมคือแอดในที่นี้แปลว่าอยู่ สำนวนอาซองแสงกองเมตรแปลตามตัวอักษรว่าที่ 150 เมตร คำว่าเมตรเป็นคำนามเพศชายเอกพจน์ ในที่นี้ใช้เป็นผูพจน์เนื่องจากตามหลังตัวเลขที่มีจำนวนมากกว่าหนึ่ง